ทำไมใจฉันต้องร้าวรานและจนได้พบกับรักที่งดงาม ทุกสิ่งที่ต้องข้ามผ่าน ก็อุ่นหัวใจเพราะเธอ ฉันได้ยินเพลงที่ตามหาจาก ธอบรรเลงผ่านความมืดมิดและเงียบงันนำทางให้ฉันลุกขึ้นไปชุดรังทางหัวใจด้วยเพลงรักเหมือนดนตรี ที่ฟังกี่ครั้ง ก็ต่อเติมให้ใจ ในวันที่ฉันเข้มแข็งอีกครั้ง ได้มือเธอนั้นกอดฉันที่ราวรานและเมื่อได้พบกับรักที่งดงาม ทุกสิ่งที่ต้องข้ามผ่าน ก็อุ่นหัวใจเพราะเธอ จากเธอ รักเหมือนดนตรีที่เธอบรรเลงผ่านความมืดมิดและเงียบงันนำทางให้ฉันลุกขึ้นไปชุดรั้งทางหัวใจ จธอบรรเลงผ่านความมืดมิดและเงียบงันนำทางให้ฉันลุกขึ้นใหม่ชุดรั้งทั้งหัวใจด้วยเพลง รักเหมือนดนตรีที่ฟังกี่ครั้ง ก็ต่อเติมให้ใจมี ดนตรีที่เธอบรรเลงผ่านความมืดมิดและเงียบงันนำทางให้ฉันลุกขึ้นไปมชุดรังทางหัวใจด้วยเพลงรักเหมือนดนตรี ที่ฟังกี่ครั้ง ก็ต่อเติมให้ใจมี